ประวัติการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโต ในสมัยก่อนชาวล้านนา นิยมนั่งกินอาหารบนพื้นเรือนที่เรียกว่าเตินมีแม่บ้านทำกับข้าว โดยมีข้าวนึ่ง มีแกงแครหรือแกงฮังเล มีน้ำพริกคู่กับผักนึ่งต่างๆ และลาบ ซึ่งเป็นอาหารที่มีเครื่องเทศเป็นเครื่องปรุง และผักสดกับลาบที่หลากหลาย จากนั้นบรรจุอาหารเหล่านี้ลงในถ้วยหรือจาน แล้วนำไปใส่สำรับขันโตก แล้วยกออกมาจัดวางพร้อมกล่องข้าว ขันน้ำล้างมือ ผ้าเช็ดมือ เวลากินให้ผู้อาวุโสในบ้านกินก่อนเป็นคนแรก จากนั้นผู้อ่อนอาวุโสจึงกินพร้อมกัน และเมื่อกินอาหารเรียบร้อยแล้ว ก็ยกไปเก็บทั้งขันโตกการทำแบบนี้เป็นประเพณีนิยมมาแต่โบราณกาลยังมีปรากฏในชาดกนิทานล้านนาหลายเรื่อง เช่น เรื่องโปลาพยาบ่าวน้อย เรื่องที่คลองโบราณ นิทานเรื่องเหล่านี้เป็นการพูดถึงการให้ผู้ใหญ่รับประทานอาหารก่อน แล้วเด็กๆจึงสามารถเริ่มรับประทานอาหารได้ วิธีการกินข้าวขันโตกบนพื้นเรือนในชีวิตประจำวันของชาวล้านนานี้ทำให้เหล่าข้าราชบริพารได้นำมาประยุกต์ใช้ จัดเลี้ยงสำหรับขันโตกให้กับเหล่าทหารที่ออกไปรบ แล้วนำชัยชนะกลับมา โดยเตรียมการจัดเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงถึงความยินดีแก่ผู้ออกศึก เป็นการรับขวัญสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง เรียกขวัญเรียกสติให้ทหารกล้าเหล่านั้น โดยภายในงานจัดเลี้ยงมีการแสดงตีกองสะบัดชัยฟ้อนรำและบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน ร้อมกับการกินข้าวเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดเลี้ยงด้วยสำรับขันโตก การจัดเลี้ยงด้วยสำรับขันโตกเริ่มมีวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆมีการจัดเลี้ยงภายในคุ้มเจ้าเมือง หรือเจ้านายฝ่ายเหนือ เลี้ยงต้อนรับหมู่ผู้มาเยือน ซึ่งจัดในสถานที่กว้างขวางและตกแต่งอย่างสวยงาม ขันโตกจะทำขึ้นเพื่อพิเศษเพื่อให้ดูหรูหราตามมาตรฐาน เช่น ขันโตกหลวงสโตกเตียม หรือตะลุ่มจัดเฉพาะบุคคลภายในคุ้มเท่านั้น ชาวบ้านไม่มีโอกาสเห็นพิธีการดังกล่าว ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้เสด็จประพาสเชียงใหม่ พระราชายา เจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ได้ถวายการต้อนรับ โดยการจัดเลี้ยงด้วยสำรับขันโตก ทรงคิดให้มีการแสดงแห่ขบวนขันโตกหลวง ฟ้อนเทียน นำขบวนประกอบการละเล่น และบรรเลงดนตรีพื้นเมืองสล้อ ซอ ซึงขับกล่อมขณะสวยอาหาร ในครั้งนั้นประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดำเนินชีวิตของชาวล้านนาที่ทรงคุณค่า จึงนำมาจัดเป็นประเพณีเลี้ยงขันโตกจนถึงปัจจุบัน เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปีพศ 2496 สกุลอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่ประจำจังหวัดเชียงใหม่จะต้องย้ายกลับไป อาจารย์ไกรศรีนิมานเหมิน ได้จัดพิธีเลี้ยงส่ง และได้พิมพ์บัตรเชิญเป็นภาษาอังกฤษว่าขันโตกดินเนอร์จึงเรียกว่าการจัดเลี้ยงอาหารที่ใช้ภาชนะขันโตกว่าขันโตกดินเนอร์ขันโตกดินเนอร์ตั้งแต่นั้นมา ประเพณีเลี้ยงขันโตกเป็นประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมา การเลี้ยงขันโตกโดยการกินข้าวแบบขันโตกอาจมีหลายชื่อ เช่น กินข้าวแรงขันโตก หรือเรียกสั้นๆว่า ประเพณีขันโตก หรือขันโตกดินเนอร์ ถ้าเป็นขันโตกสำหรับเจ้านายหรือขหาบดี ก็ดัดแปลงให้หรูหราขึ้นตามฐานะ เช่น ขันโตกทำด้วยเงิน หรือเคลือบด้วยกาไหลทองและกาไหลเงิน หรือลงรักปิดทอง การเลี้ยงอาหารแบบขันโตก นับเป็นประเพณีและเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากวิถีการกินข้าวแบบพื้นบ้านของบรรพบุรุษ นอกจากนี้การเลี้ยงขันโตกยังเป็นประเพณีในการเลี้ยงต้อนรับแขกซึ่งยังคงอนุรักษ์และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน สร้างความประทับใจ ก่อเกิดเป็นความทรงจำและมิตรภาพที่ดี มีการเล่าและบอกต่อทำให้เกิดเป็นค่านิยม หากใครมาเยือนดินแดนล้านนา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ต้องได้สัมผัสบรรยากาศการกินอาหาร ในสำรับขันโตกแบบล้านนา และอาหารพื้นบ้าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย